ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติตารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้า ให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยานวชิโร ด้วยแรงอาฆาตตั้งแต่นั้นมา กันดาหารพาม สูญเสียผลประโยชน์ที่เคยได้รับจากสินบนจึงผูกอาฆาตพระจันทกุมาร ส่วนพระราชาก็เป็นคนหูเบา ใกล้รุ่งวันหนึ่ง พระองค์ฝันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึง มีซุ้มประตูและกำแพงประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ ถนนหนทางราบเรียบงดงาม เวชยันตประสาท สูงเทียมเมฆ สวนนันตวันมีสะโปกรณีหน้าเบิกบานใจ เกลื่อนกลไปด้วยหมู่นางเทพอปสรฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี ครั้นตื่นบรรทมประสงค์จะเสด็จไปสวรรค์ชั้นดาวดึง จึงทรงดำริว่าพรุ่งนี้เมื่ออาจารย์มาเฝ้า จะถามถึงวิธีการที่จะไปเทวโลก แล้วจะทำตามวิธีที่อาจารย์บอก ทรงสงสนานแต่เช้าตรู่ เสวยพระกยาหาร แล้วประทับนั่งรอพรามส่วนกันดะหารละพรามไปเฝ้าพระราชาแต่เช้า ทูลถามถึงการพระบรรทมตามธรรมเนียม พระราชาตรัสถามว่า อาจารย์ท่านเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ คนทำบุญอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ กันดะหาระพรามคิดว่า ได้โอกาสแก้แค้นศัตรูแล้ว เราจะฆ่าพระจันทกุมารเสียพระราชาตรัสถามถึงทางไปสู่สวรรค์ แต่กลับทูลบอกทางไปนรกว่า ผู้จะไปเกิดในสวรรค์ต้องทำอติทาน คือทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ ต้องฆ่าคนที่ไม่ควรฆ่าพระราชาตรัส ถามถึงทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานนั้นเป็นอย่างไร ใครเป็นคนไม่ควรฆ่า กันดาหารพามกราบทูลว่า ต้องบูชายันด้วยการฆ่าพระราชบุตรรมเหสี ชาวนิคม โคอุสพราช และม้าอาชนัยอย่างละสี่ตัว ด้วยการตัดหัว เอาถาดทองคำรองโลหิตเทลงในหลุมยัน แล้วจะได้ไปเทวโลกการให้อาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น แก่สมณพราหมณ์ คนยากไร้ คนเดินทางไกล วันิพกและยาจบทำได้ง่าย จึงไม่ได้เป็นทานอันยิ่งใหญ่ ส่วนการฆ่าบุคคลที่ไม่ควรฆ่า แล้วบูชายัน ด้วยเลือดจากลำคอของคนเหล่านั้น นี้ชื่อว่าอติทาน เป็นทานที่ทำได้ยาก เพราะเป็นการสละอย่างยิ่งใหญ่ การที่กันดะหาละพราม ให้จักคนอื่นๆ และสัตว์ชนิดต่างๆ บูชายัน ด้วยเพราะคิดว่า ถ้าจับเฉพาะพระจันทกุมารคนเดียว ผู้คนก็จะคิดว่า ตนผูกอาฆาตพระกุมาร จึงให้จับประชาชนด้วย จะได้ไม่เป็นที่สงสัย รามทูลถามพระราชาว่า ขอเดชะ พระองค์จะทรงบูชายันที่ทำได้ยากนี้ได้หรือไม่ พระราชาตรัสว่า ท่านเกรงว่า เราจะทำไม่ได้หรือ เราบูชายันแล้วจะได้ไปสวรรค์กันดหารพามทูลว่า โดยมากมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนขลาดอ่อนแอ จึงบูชายันไม่ได้ ถ้าพระองค์มีความสามารถพอ ขอจงให้รวบรวมสัตว์ไว้ในที่นี้ ถ้าพระองค์จะเตรียมหลุมบูชายัน จึงพาพักพวกของตนออกจากพระนคร ไปเตรียมหลุมบูชายันปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่ำเสมอ แล้วล้อมรั้วไว้ การที่พรามล้อมรั้วหลุมยันไว้ เพราะเกรงว่า สมณพราหมณ์ หรือผู้มีใจเป็นธรรม มาพบเข้าแล้วจะขัดขวางการกระทำนั้น พรามในโบราณกาลจึงบัญญัติกฎ การบูชายันไว้ว่า หลุมยันต้องล้อมรัว้ว จึงจะถูกต้องตามพิธีกรรมแห่งการบูชายัน ชาวพระราชวังในได้ยินเช่นนั้นก็พากันตกใจ ต่างโจจันกล่าวขาน ไปทั่วพระราชวังว่าพระราชกุมาร และพระมเหสีจะถูกฆ่าบูชายัน